กลัวตัวตนดับศูนย์ธรรมชาติของมนุษย์มีความสำนึกในตัวตน หวงแหนตัวตนไม่ต้องการให้ตัวตนกระทบกระเทือน แตกสลาย เป็นสาเหตุหนึ่งของความกลัวตาย แต่ละสังคมจึงมีวิธีการต่างๆ ในการเยียวยาความกลัวดังกล่าว โดยอธิบายว่า แม้ตายไปแล้ว แต่เสี้ยวส่วนแห่งตัวตนของเราจะยังสืบเนื่องอยู่ต่อไป เช่น การสร้างอนุสาวรีย์การจารึกชื่อในถาวรวัตถุ การสร้างประเพณีรำลึกเป็นต้น ในทางพุทธศาสนา อธิบายว่า ตัวตนเป็นสิ่งมายาไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงการปรุงแต่งทางจิตที่เกิดจากความไม่รู้ เราสามารถฝึกฝนจนรู้ความจริงดังกล่าว ได้ด้วยการหมั่นเจริญภาวนาให้เกิดปัญญา ตระหนักถึงความจริงที่แท้ว่า สรรพสิ่ง ว่างจากความเป็นสัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขาเมื่อไม่มีผู้ตาย จึงไม่มีความกลัวตายไปโดยปริยาย